สูบไปแบบ อุ้ยตรงนี้เต็มดงนะตรงนี้สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยนะ เอาเรื่องขังเขาเนีเยาเรื่องเนี่ยอุ้ยแมงมุมโอ้ดอกนี้ เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบนะส่วนนี้ของ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 ไปกดหมุนเองไปก่อนนะ เอาสามสิบหมุนกันหมุนออโต้นะสามสิบหมุนกัน อ่าเฮ้ย เงียบเหงาจริงนะ ไม่มาให้กันบ้างเลยหรือยังไง เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย ตรงนี้ โอ้โหตรงนี้เงินรางวัลเมกานะ900 บาทนะ โอ้เรื่อง อ้าวสกัตเตอร์ยังไง เอ้าลงมาแล้ว โอ้โหเรียบร้อยนะแปดหมุนนะสามตัวอ่าวายลงมาแล้ววายพักขยับไปดิ ขยับไปดิอ่าหลังนี้ โอ้ยรางวัลนะหลังนี้ รางวัลก็โดนหนึ่งร้อยแปดสิบนะโอ้ยวายมาอีกสักตัวไหม อ้าว อย่างนี้ได้เล่นดี สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะสองร้อยเจ็ดสิบนะ เอาเรื่องหนุนสุดท้ายนะ เอาไว้มาเพิ่มด้วย โอ้โหโอ้โหดอกนี้เต็มดงเหมือนกันนะเต็มดงเหมือนกันนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก็โตสามร้อยสิบห้านะเอาเรื่องะเอาเรื่องเงินรางวัลรวมนะแปดร้อยยี่สิบสองนะเอาเรื่อง บวกมาเองหรือเปล่าสองทีติดไหม เอาสองทีติดนะ แต่ไม่รู้ว่าสองทีจะเกิด หรือเปล่านะเหล่านี้นะ เหมือนเดิมนะแปดหมื่นเหมือนเดิมนะเอาไว้ลงมาแล้วสองตัวนะไม่ได้ใช้นะดอกนี้ เอาไว้ลงมาเพิ่มอีกนะอืมยังได้อยู่นะ นะกแบบนี้นะ เอาเรื่องนะเงินรางวัลก้อนตนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะ เอาเรื่อง นี่เราทำเงินรางวัลรวมเนาะสามร้อยสี่สิบแปดนะเอาเรื่อง แตกน้อยไปหน่อย แต่ไม่เป็นไร ยังแตกอยู่นะ หมดแล้วนะผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ดไปที่เบ็ดอ่าสักร้อยยี่สิบพอนะห้าสิบหมุน ฮ้ยสูบไปแบบอุ้ยตรงนี้เต็มดงนะ ตรงนี้สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยนะเอาเรื่องขังคราวนี้เอาเรื่องเนี่ยโอ้ยแมงมุมโอ้โหดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบนะ มา มาหายหายนะสำหรับ เบ็ดนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย ลงมาสัก ทีสิลงมาให้มันจบจบไป ลงมาเลย ลงมา เลยอ้าวลงมาอีกแล้ว แบบนี้ ก็ ชอบใจ ชอบใจ ให้ อีกแปดหมุน นะ โอ้โห อ่าสำหรับแบบนี้นะ เงินรางวัลก้อนโตนะหกร้อยสี่สิบนะวายมาแค่สองตัวเองนะ ตอนนี้ สำหรับเงินรางวัลรวมนะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบนะเอาเรื่องอยู่ ติดหรือเปล่านะเอาไม่ติดนะพีเวสองทีหน่อย มามามามามามาขอชุดเบิ่มๆมาให้คนดูเขาดูหน่อยนะ มิสเตอร์ฮาโลวีนทำไมเริ่มดูดอ่ะ สงสัยต้องเจอสูตรผมหน่อยละ เอา้า กดหน่อยไม่ได้นะหาหงนึกว่าจะเข้ามาให้ผมนะตอนนี้เอาเอาลงมาด้วย ลงมาอีกตัวอีกตัวหนึ่งได้นะ เอาชิบลับบอกเลยชิบลับสิบสองหมุนนะตัวตนนี้นะ ครั้งหมดสี่ตัวนะสแกตเตอร์กำมีวันมาแล้วสองตัวนะ โอ้มาอีกสองตัวเป็นสี่ตัวนะ โอ้โหเอาเรื่องสำหรับตรงนี้เงินรางวัลก้อนโตแปดร้อยยี่สิบนะเอาเรื่องโอ้สี่ตัวแบบนี้ละสกิปเป็นโดนเอาห้าตัวด้วย โอ้โหเนี่ยแตกใหญ่แน่เลยตรงนี้อุ้ยกี่ตัวน่ะ หกเจ็ดตัวแล้วเนาะดอกนี้เนาะโอ้โหสำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะสามพันสามร้อยสิบหกนะ เอาลือโอ้ยวายเต็มไปหมดนะปุยมาอีกนะโอ้โหนี่โคตรสุดสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนะ อีกห้าหมุนนะกับวายทั้งหมดเจ็ดตัวนะ โอ้โหวายขนาดนี้สกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนแน่ๆโอ้โหบอกเลยทุกเลิบนะ สำหรับแบบนี้เงินรางวัลเมกะนะ1,828นะ เอาเรื่องสกิดเป็นโดนนะสกิดเป็นโดนเลยนะ สำหรับแบบนี้เงินรางวัลเมกะนะ2,784นะ เอาเรื่องอีกสองหมุนนะเอ้ามีไวมาเพิ่มอีกโอ้โหโคสุด สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลเมกะ2,364นะ เอาเรื่องนะ บอกเลยว่าเอาเรื่องมันโคตรมา บอกเลยมิสเตอร์ฮาโลวีนตะกิ้เป็นโนนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะ4,720นะ เอาเรื่องจับเนี่ยหมุนสุดท้ายมาอ่ายังได้อยู่นะหมุนสุดท้ายสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกะ3,532นะเอาเรื่องแต่โคตรสุดสำหรับเงินรางวัลรวมนะ21,000 สองร้อยแปดสิบนะ โคตรชอบเลยอ่ะ อ่ะ อีกสามหมุนนะอีกสามหมุนไหมเอาหมุนสุดท้าย เฮ้ย เฮ้ย โอ้โห ไม่ลงนะ นึกว่าจะมาแถมให้นะ หมดแล้วนะ วันนี้ผมมาทุนเท่าไหร่นะ ประมาณ2,099นะ วันนี้มาในทุนเลขมงคลนะ วันนี้ก็บวกมาประมาณสองหมื่นหนึ่งนะ โอ้โหชุดเบลเลิบนะสำหรับวายเมื่อกี้มาโอ้โหเกือบสิบตัววายมาเกือบสิบตัวสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนนะ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะ ส่วนคนไหนที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้นักปั้นสลับมือหนึ่ง ขอตัวไปใช้ตังก่อนนะ สวัสดีครับ